หนึ่งหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คืออะไรครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งแวดล้อม เราส่วนใหญ่จะมักนึกถึงต้นไม้หรือในชั้นเรียนเราก็จะมักจะนึกถึงโต๊ะเก้าอี้เป็นหลักนะครับ แต่ว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จะใช่แค่ขอบเขตอย่างนั้นอย่างเดียวไหมต้องมาติดตามกันครับ ก่อนอื่นเลยครับ เราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนครับว่า การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ มีอิทธิพลมาจากเรื่องอะไรบ้าง ปัจจุบันนี้นะครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับจากที่ใช้อุตสาหกรรมเป็นหลัก มาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และก็เศรษฐกิจที่ใช้ในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เข้ามา ระบบเศรษฐกิจแบบเดิม ก็คือระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมนั้น จะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นสำคัญ ถ้ายิ่งมีแรงงานมาก นั่นก็คือความได้เปรียบ แต่ระบบเศรษฐกิจในยุคใหม่นี้ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยสมองและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ นั่นก็หมายความว่า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกได้ ก็คือมีกระบวนการคิด สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี กับสภาพแวดล้อม แล้วมาสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้ การเรียนรู้จะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในเชิงอินดิวิวดวลมาเน้นในเรื่องของความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมากขึ้น ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก็เรื่องของนวัตกรรมในเมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงไป แล้วชั้นเรียนของเราล่ะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมของเราเราจะเห็นภาพในเรื่องของการที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ในเชิงของการเอาเนื้อหามา และโดยมีคุณครูหรือสื่อเนี่ยทำหน้าที่ในการถ่ายทอดแทนครู แบบนี้เราเรียกว่าชั้นเรียนแบบดั้งเดิม คงไม่เพียงพอสำหรับการสร้างคนลักษณะให้เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงได้ เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนแบบดั้งเดิมครับ มาสู่ชั้นเรียนที่เรียกว่าชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Classroom ชั้นเรียนแบบนี้จะประกอบไปด้วย ในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีทั้งวิธีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม บวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่สอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะนี้เข้ามาบูรณาการกัน เหล่านี้แหละครับเราเรียกว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เราลองมาดูการเปรียบเทียบ สิครับว่าแล้วสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิม กับสิ่งแวดล้อมทางการรู้แบบใหม่นั้น มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับประเด็นที่1เลยครับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนะฮะเราจะเน้นที่คุณครูเป็นศูนย์กลาง ในขณะที่สิ่งแวดล้อมทางการรูปแบบใหม่นี้จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือให้ผู้บทบาทที่ผู้เรียนมากขึ้น ในการลงมือกระทำการเรียนรู้ การใช้สื่อเชิงเดี่ยว มักจะพบในสิ่งแวดล้อมทางการรู้แบบดั้งเดิม แต่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบใหม่นั้น จะเน้นเรื่องของสื่อหลายมิติ ก็คือมีสื่อหลากหลายประเภทเข้ามาร่วมกัน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิม จะเน้นเรื่องของการทำงานคนเดียวคืออินดิวิ u ด l เป็นหลัก ในขณะที่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบใหม่นั้น จะเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆมากขึ้น การสอนที่เน้นเรื่องของการขนส่ง เนื้อหาหรือความรู้เป็นสำคัญ จะถูกเปลี่ยนมาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนสารสนเทศ แต่เดิมเนี่ยเราจัดเตรียมเนื้อหาไว้ให้ ในขณะที่รูปแบบการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการรูปแบบใหม่นั้น เราไม่ได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้ เพียงอย่างเดียวครับ แต่เราต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขาสามารถเพิ่มเติม หรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับสิ่งต่างๆ นั้นได้ แบบเดิมเราจะเน้นที่ passive learning ในขณะที่แบบใหม่นี้เราจะเน้นที่ active learning ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน เราจะพบในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 19และ20 ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ หากแต่ในยุคการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้เป็นฐานเพียงอย่างเดียวแล้วครับ แต่ต้องใช้ความรู้เพื่อการตัดสินใจ และก็การคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น ก็คือเอาความรู้มาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเดิมจะเน้นการเรียนรู้ที่ไม่มีบริบทก็คือสอนแต่ตัวเนื้อหาเป็นหลัก พูดถึงวิทยาศาสตร์ เราก็จะพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พูดถึงเรื่องของคณิตศาสตร์เราก็จะพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก แต่องค์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่นั้น เราจะเน้นเรื่องของการเอาองค์ความรู้ในสาระวิชามาเชื่อมโยงกับบริบท โดยใช้พื้นฐานจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมาเผชิญ แล้วก็เอาองค์ความรู้นั้นไปอธิบาย เพราะฉะนั้นครับ การเรียนรู้ยุคใหม่นี้เราจะเน้นที่ว่าวิทยาศาสตร์ ในสภาพชีวิตสังคม ปัจจุบันนั้นคืออะไร เรามองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบแบบไหนในสภาพที่เราเผชิญนี่ต่างหากละครับ ก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ยุคใหม่ ขอสรุปด้วยแผนภาพนี้นะครับว่าอะไรคือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ก็คือการบูรณาการระหว่างวิธีการเรียนรู้ กับเทคโนโลยีหรือสื่อเนี่ยเข้ามา วิธีการเรียนรู้ที่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำหรือเพื่อเป็นศูนย์กลางตัวอย่างเช่น problem solving project based collaborative หรือแม้แต่การเรียนแบบฟลิปคลาสรูมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ในแนวใหม่ มาบูรณาการกับคุณลักษณะของสื่อที่ตอบสนองกันเช่นมัลติมีเดีย เว็บเบสหรือสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์ แม้แต่กระทั่งวิดีโอเอเหล่านี้ก็จะถูกเอามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมา เป้าสำคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นี้จะทำให้ ผลก็คือต่อตัวผู้เรียนและทำผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินในยุคนี้ก็คือคำว่า smart learning environment นะครับอะไรคือ smart learning environment นะครับ smart learning environment เนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่นี่เองนั่นแหละครับที่เขาจะเน้นเรื่องของ smart pedagogy วิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนชาญฉลาด บวกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และในเรื่องของการที่เราจะต้องจัด learning space นะครับ ให้ผู้เรียนเขาสามารถที่จะมีอินเทอร์แอคชั่นกับการเรียนรู้ไม่จำกัดเฉพาะในชั้นเรียน เท่านั้นหากแต่เขาต้องมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในนอกห้องเรียนหรือในสิ่งที่เขาเผชิญในการทำงาน หรือแม้แต่กระทั่งนักศึกษาที่ออกไปฝึกงานเนี่ยเขาก็ควรจะได้เรียนรู้กับมีสเปซอย่างนั้นจัดขึ้นมา ทั้งหมดนี่แหละครับเราจะเรียกว่า smart learning environment ซึ่งก็คือการเรียนรู้ในยุคใหม่นั่นเอง